ฮัลโหล สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นพอร์ตปั้น ออกจากไข่เนาะ เป็นพอร์ตออกจากไข่ ปั้นไม้ละหนึ่งเหรียญก็คือใช้ทุนจริง อ่า จริง ๆอ่ะ อย่างที่บอกคือมีสองพอร์ตแต่ปกติย่าจะเล่นพอร์ตตั้งไข่ก่อนแล้วค่อยออกจากไข่ใช่ไหมมันมีสองพอร์ตนะ พอร์ตตั้งไข่กับพอร์ตออกจากไข่ แต่ว่าวันนี้ขอออกจากไข่ก่อนก็แล้วกันนะคะ สะดวก อันนี้เดี๋ยวลืม ลืมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ได้เปิดไม่อีก ตอนนี้เปิดไม่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ใช้พอร์ตต้นทุนตอนนี้จากทุน 50เหรียญตอนนี้ขึ้นมาเป็น 58.28 ก็ยังบวกอยู่นะคะ โดยใช้เกณฑ์5ไม้ต่อวัน 5 ไม้ต่อพอร์ตนะคะ ซึ่งเดือนนี้เดือนนี้เป็น เป็นสองพอร์ตก็คือเดือนละสิบไม้ กลายเป็นสิบไม้ถูกไหมพอร์ตละห้าไม้สองพอร์ตก็สิบไม้นะคะ แต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะใช้แค่พอร์ตพอร์ตเงินจริงอย่างเดียวไม่ใช้เดโมละนะเดโมเพื่อใช้ฝึกฝนนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้เงินจริงกันอ่ะคราวนี้นี่คือเมื่อวานที่เราเทรดกันไปกับต้นทุนจริง ๆนะคะ เมื่อวานได้ได้มาสามไม้นะคะโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะ ดูจากกราฟแล้วเนี่ย ตอนนี้เรามาดูเทรนก่อนเริ่มต้น อันดับแรกคือเรามาดูเทรนก่อนว่าเทรนตอนนี้เป็นแบบไหนเทคนิคของเราก็คือเริ่มน่าจะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือการอ่านกราฟ ตีแนวเเข้าทำก็คือเข้าออเดอร์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลผลได้ถ้าเกิดได้ก็คือวิเคราะห์ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมา เพราะอะไร ค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะ โอเค ตอนนี้อ้าว่ากราฟเข้าสู่ไซเวย์แล้วก็ยังอยู่ในไซเวย์อยู่ ถึงแม้มันจะเป็นแบบสโลปลงมา เห็นไหมคะ อ่า ระยะตีแนวก่อน อ่านกราฟปุ๊บ ตีแนว ไอ้สูงสุดนี้ตั้งไว้ก่อน อยู่ไกลๆ เราตีแนวก่อนปุ๊บ ตีแบบด้วยสายตาตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยซูมเข้าไปปุ๊บ จากนั้นเราก็ซูมเข้าไป เห็นไหม เราตีสองโซน เราตีสองเส้น เส้นลายแนว เนี่ยนะคะ ตรงเนี้ยสองเส้น break out เมื่อไหร่ คือทะลุสองเส้นนี้เมื่อไหร่สองเส้นนี้เมื่อไหร่ ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็น เป็นขาขึ้น อ่า เป็นเทนขึ้นอ่ะ ทีนี้ตรงเนี้ยที่ย่ามองว่าเป็นไซเวย์เพราะว่ามันมันไม่ได้ทำสโลปกัน มันไม่ได้แบบทำเขาเรียกว่า ทำโลทำไฮกันอะเออ ตรงนี้ขอปักไว้อีกอันนึงเทียเล่นเทียเล่นไส้ตรงนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่า เริ่มจากตรงนี้เห็นไหมคะ สตาร์แท่งย่ามองว่าตรงนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มที่เขาจะเปลี่ยนเทนเทนลงมาละก็เลย ก็เลย ตรงนี้ด้วย แล้วไม่มีการขึ้นไปจนแตะตรงนี้ แล้วก็ลงมาอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อ อันนี้เป็นไซเวย์ถูกไหม แต่เวลาย่าด้วยความถนัดเนาะเพื่อความชัวร์เนี่ยย่าก็จะตีไซเวย์ด้วย นี่คือโซนไซเวย์ถ้าเขาเบรกขึ้นเบรกลงหลังจากนี้ ก็อาจจะเปลี่ยนเทรนได้ เดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงต่อไป ตีไว้เผื่อ อยู่ในโซนที่เราต้องดูละ ขอดูแบบนึงนะ อันนี้จริงๆนะมองว่าจะลงแต่ขอไปช้าๆ วันนี้ไปช้าๆ กำลังดูว่า เป็นยังไงนะคะ ด้วยความที่ไม่รู้นอนน้อยหรือนอนเยอะนะปวดหัวมากเลย ก็เลยแบบบอกเลยว่าสภาพร่างกายวันนี้มีผล มีผลเหมือนกันแต่พยายาม พยายามคุมสติอ่านกราฟก่อนนะ อันนี้เราใช้เป็น U อ่า Euro USD นะคะ ของ OTC OTC อ่ะ ส่วนมากเห็นหลายๆ คนจะไม่ค่อยกล้าเล่นกัน เห็นหลายคนจะไม่ค่อยกล้าเล่นกันนะคะ ส่วนตัวเนี้ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะว่าเหมือนมันเวียงเวียงเวียงเวียงอะไรเงี้ย แต่ว่าย่ามองว่ามันเหมือนเป็นจุดปราบเซียนไม่ได้ว่าจะท้าทายอะไรนะ แต่ว่ามันเหมือนได้ฝึก เราได้ฝึกอ่านกราฟไปด้วยนะคะ ไม่เป็นไรสำหรับยากคุณไม่เป็นไรแล้วก็ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จุดที่เราเข้า ออเดอร์กันนะตอนนี้ขอพูดไปเรื่อยๆ ก่อนแล้วก็ตีเส้นอันนี้เป็นเส้น GBP USD เขาเคยขึ้นตรงนี้มา แล้วก็มาลงตรงนี้ ดูว่าจะกลับตัวอีกไหม หรือถ้าเกิดกลับตัวก่อนก็เดี๋ยวขอย่าจะเข้าบริเวณนี้ อ่าโอเค ัวขึ้นไปอีกนิดนึง ไม่ทันแน่เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะกลับตัว และเข้าโซนนี้ เหตุผลที่เข้า เหตุผลที่เข้าเพราะว่าเป็นไซเวย์เดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อน เหตุผลที่เข้า อ่ะ วันนี้วันที่ 12 ไม้แรก เหตุผลที่เข้าก็คือ นะคะ อันแรกก็คือเทรนเทรนลง ตามเทรนนั่นเอง แล้วก็อันที่สองก็คือ สัญญาณ แรงซื้ออไส้เทียน ไส้เทียนนำทางออันที่สามก็คือ โดจิ นำทาง นำทางตามเทรนอ่าโอเค แล้วก็เข้าออเดอร์ ใช้คำว่าเข้าออเดอร์แล้วกัน เข้าเข้าออเดอร์นะเข้าออเดอร์ไม่รู้จะใช้ใช้ศัพท์ไหน บางครั้งใช้ศัพท์พลาด ไม่เหมือนกันขออภัยด้วยนะคะ อันนี้ไม่ลังเล hashtag ติดแฮชแท็กให้ตัวเองด้วยเป็นสัญลักษณ์นะคะ อ่าโอเค อันนี้ถือว่าผ่านเดี๋ยวขอตีเพื่อเห็นชัดๆนะคะ เราจะไปกันอย่างช้าๆเฟิึบโอเค แล้วก็ซูมให้เห็น F อืมตามเทรนแล้วก็ตรงบริเวณนี้อ่าโอเค จินำทาง พันวัน นี้สิบสองขีดห้าขีดหกสองทับหนึ่งอ่ะโอเค เรียบร้อย อ่ะปุ๊บ อ่าลองดูซิว่าเขาจะได้อีกไหม อันนี้กลับตัวบริเวณนี้ถ้าเราจะได้อีกสักไม้ไหม เอาแบบที่มั่นใจก็แล้วกันนะ เดี๋ยวเราจะดูโซนเฉพาะอย่างนี้เห็นไหมคะสังเกตนะ สังเกตนะ เดี๋ยวย่าจะทำซับไทเทิลไว้ให้เพราะว่าหลังๆคือมันเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตาม มีคุณฝรั่งเข้ามาดูแล้ว อารมณ์แบบอยากให้เราทำซับซึ่งภาษาอังกฤษแล้วก็ปล่อยๆมากปล่อยๆคืออะไร อันนี้ อันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะขึ้นต่อได้อีกนะคะยังมั่นใจว่าเขาจะขึ้นต่อได้อีก เพราะว่าอย่างอันนี้ถ้าเกิดว่าให้วิเคราะห์นะ ตอนนี้เทรนลงแล้วเขาตั้งราคาซื้อ จริง ๆ ถ้าเกิดเข้าบริเวณนี้กับตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้ มีสิทธิ์ที่จะได้สักไม้แต่มันสุ่มเสี่ยงสำหรับย่าคือสุ่มเสี่ยงหนึ่งคือมันอยู่ในเกณฑ์ของเส้นกริดเส้นกริดก็เหมือนกับเป็นการตีเส้นอย่างหนึ่งนะคะ แต่อันเนี้ย ราคาซื้อเนี่ยเขาเคยมาแตะ อยากจะเปิดตรงนี้แหละ แต่ไม่ได้เขาไปเปิดตรงนี้แทน แล้วเปิดสูงกว่าราคาปิดของแรงขายอ่าโอเค อันนี้เดี๋ยวรอแท่งคอนเฟิร์มก็แล้วกัน ถ้าเกิดไม้นี้เขาไม้คอนเฟิร์มแท่งถัดไปนะเขาเกิดเปิดราคาที่บริเวณเนื้อเทียน เปิดราคาขายนะ แล้วก็จะเข้า ขอดูก่อน อ่าโอเค ไม่น่าจะเข้าทัน ไม่เข้าแล้วกัน จริงๆ เราอยากจะซื้อ อ่าไปละ เราอยากจะไปละ เดี๋ยวลองดูนะ สักครู่โอ้ไม่ทัน ไม่ทัน ไปละอันนี้ก็เข้าแก๊ปนะ อันนี้เข้าแก๊ปเหมือนกันเทรนลงปุ๊บมันเข้าแก๊ปเลย แต่นี่สัญญาณมันเริ่มอ่อนแรงแสดงว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขอแป๊บหนึ่ง เราไม่อยากเสีย เราไปเล่นตอนตอนกลับตัวดีกว่า เราเราไปเล่นตอนกลับตัวแล้วกันนะคะรอเขามาแตะหรือว่าแตะต่ำกว่านี้ ไม่ได้รีบนะ ไม่อย่าไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ ถ้าเกิดกลับตัวแล้วก็มาแตะตรงเนี้ยเหมือนลงไปแล้วก็ขึ้นมาแตะเนี่ยเป็นแรงซื้อเนี่ย เราก็สามารถขึ้นไปได้ พอเขาทำโลแล้วเห็นไหมคะ รอแท่งคอนเฟิร์มชัวร์ดีกว่า หรือไม่กลับเป็นแรงซื้อเนี่ยผลักขึ้นไป เราค่อยเข้าตอนตอนโน้นก็แล้วกัน แรงแรงซื้อไม่ดันแล้วนะคะ สังเกตไหมดันน้อยลงละ ถ้าเกิดมาในแนวเนี้ยโอกาสที่เขาจะดัน ขึ้นไปเดี๋ยว อีกสักครู่หนึ่งเขาน่าจะ เขาน่าจะขยับเป็น แรงขึ้น กลับตัว วันนี้เราใจเย็นนะ ไม่กล้าชมตัวเองเลย เขาจะดิ่งไปแค่ไหน อันนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นโดจินะคะ จะเกิดเป็นโดจิอย่างเงี้ย แสดงเป็นสัญญาณอ่อนแรง มีแรงขายโทษขามีแรงซื้อผลักเข้ามา อ่า โอเค ขอลดลงมาติดหนึ่ง ไม่ติดแน่เลย อ่ะยาาเข้าละ เหตุผลที่ยาาเข้าก็คือโดจินำทาง ไม้ที่สอง โด โดจินำทาง แล้วก็ สัญญาณกลับตัวในเทน ลงแค่นี้พออาจะมาดูกันว่าเนี่ยจริงๆได้อีกสักไม้สองไม้ถ้าเกิดสมมติอ่าลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นการกลับตัวอย่างที่เราคาดการไว้เมื่อกี้เนี่ยเเราจะได้อีกสักไม้สองไม้บริเวณนี้แต่ดูแล้วโอ้โหสุ่มเสี่ยงมาก จะผ่านไหมลูก อ่ะ ฟึบเฉียดฉิวมาก บอกเลยเฉียดฉิวมาก อ่ะบริเวณนี้ อ่าอันที่สองตามเทรนเหมือนกัน ฟึบแล้วก็ โดจิ ออนล่างอ่ะ โอเค เรียบร้อย เขาจะขึ้น โอ้โหดูนะ ดูอะไรนี่สิ คือตอนแรกที่เราเข้าใจเอาที่เราเข้าใจก่อนนะ ตายละ คือตอนนี้มันเหมือนเป็นโดจิอ่อนแรงเตรียมที่จะกลับตัว มันเป็นลักษณะแบบนี้มาเห็นไหมคะ คล้าย ๆกัน เราก็เลยกดขึ้น แล้วเป็นจังหวะที่มันกระชากเว้ย อ่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะได้อีกถ้าเกิดกลับตัวก็มีโอกาสและอีกอย่างหนึ่งคือ โอ้ยไม่ไม่กล้าเข้าเลยตอนเนี้ยบอกเลย ชึบชึบอันเนี้ย เราเข้าถูก เราเข้าถูก แต่ว่าเสี่ยงมาก ส่วนอันนี้ ราคานี้ 84 อันนี้ 85 เข้าสูงกว่า ไม่อยากเสี่ยงเลยอะขอ 30 วินาทีน่าจะเข้าตอน 30 วินาที ถ้าแท่งใหม่ ท่งใหม่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นละ อ่าโอเค เหตุผลที่ย่าเข้าโซนนี้ ไม้ที่ 3เรามาวิเคราะห์กัน ถ้าถ้าได้ก็คือถูกต้อง แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือ แสดงว่าเราวิเคราะห์พลาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไร ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เหตุผลคือ สัญญาณกลับตัว ใต้ เส้นเพนลง แล้วก็ แรงซื้อ เปิดราคา เปิดราคา สูงกว่า ไส้เทียน แรงขาย เข้าออเดอร์ไม่ลังเลแค่นี้พอ แล้วก็ รอแท่งคอนเฟิร์มอืม อ่าโอเคฟึบอุ้ยอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็บริเวณนี้ แล้วก็แท่งคอนเฟิร์ม อ่ะอุ้ยไม้ที่สามหรือเปล่าไม้ที่สามใช่ไหม หนึ่งสองสามอ่านไว้ที่สามโอเค อืม มา ถ้าแนวทางมันใช่ก็คือเราเราก็เล่นโฟกัสที่เทรนที่เราโอเคนะโอ้นี่ค่อยๆลงมาเรื่อยๆอันนี้เราจะไม่เล่นรอก่อน ลากลงมา เอ่อตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทำซับไตเติลเนี่ยขี้เกียจพิมพ์ ไม่รู้มีใครมีวิธีการทำซับบ้าง คือจริงๆต้องบอกก่อนว่า พอเริ่มทำซับเนี่ย มันจะเริ่ม คือเราอยากเราอยากพูดคุยให้คนที่เข้ามาดูเนี่ย ได้เห็นว่าเราวิเคราะห์ยังไง ถูกผิดก็ว่าไปตามนั้น แต่เราก็อยากจะให้แบบเหมือน หลายๆ คนที่เข้ามาดู บางคนไม่ได้เก่งภาษาไทย เป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็ อืม ใครมีเทคนิคการทำซับคือพูดออกมาได้ แต่ขี้เกียจพิมพ์แค่นั้นเอง มันมีการแบบแบบว่าแบบแปลจากภาษาพูดเป็นพิมพ์ให้เราเลยได้ปะโอ้ อันนี้ย่อลงมา ขอดูก่อนนะ ขอดูกราฟพวกนี้ด้วยเห็นนะยังอยู่ที่ไซเวย์อยู่เลย นี่น่ากลัวนะเนี่ยวันนี้กราฟยูโร USD นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน ขอดูน่าสนใจ เขากลับตัวนี่ย่าตามเลยนะ เขากลับตัวย่าตามเลยนะ โอ้ เพราะตรงนี้เคยเป็นแรงซื้อมาก่อนไอ้ตัวเคยเป็นแรงขายที่รุนแรงมาก่อน ถ้าเกิดเขากลับตัวย่าตามอุ้ย อ้ยโอเค ไหวไหมลูกอ่ะ ถ้ากลับตัวย่าตาม อ่ะ เหตุผลเหตุผลอันนี้เป็นยูโร USD นะ อ่ะโอเค สัญญาณกลับตัว เหนือ แนวต้านที่แข็ง แรง แล้วก็กราฟที่คุณเดี๋ยวนะ อันแรกคือกราฟที่คุ้นเคยก่อน อ่า กราฟที่คุ้นเคย อันนี้เป็นไซเวย์นะคะ อันนี้เป็นไซเวย์ไซเวย์รอแท่งคอนเฟิร์ม ไส้เทียนกลับตัวเหนือไส้แรงซื้อ เขาเดินอย่างเดียอ่าไม้ที่สี่เฟิบอ่า เรามาดูกันบริเวณนี้เห็นไหมคะอ่า ษนะเอางี้แล้วกันเฟิร์สก็เลยเข้าบริเวณนี้ แล้วก็นี่ไซเวย์ไม้สุดท้ายของเราจะไหวไหม เรามาดูกันไม้ที่สี่แล้วนะ ากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็ผิดพลาดหรือวิเคราะห์พลาดยังไงตามภาษางูปลาปลาตามความเข้าใจสิงสันเลย ก็ติชมกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้ ถ้าเกิดได้ดูนะ เราจะได้รู้ว่า โอเค การพูดของเราเนี่ยมันมันมีประโยชน์ แต่ว่าจริง ๆ ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักคือไม่ได้มาสอน แต่พูดกับตัวเองอืมทุกครั้งจะบอกว่าพูดกับตัวเองนะคะ จริง ๆโอ้นี่เข้าสู่ไซเวย์ นี่เราไม่เล่นละ เรายังไม่กล้าเล่น เอาให้แบบชัวร์ก่อน ให้เห็นแผนชัวร์ก่อน อืมนะคะ อ่า อันนี้เราเป็นต้องบอกว่าแท่งลักษณะนี้เป็นแท่งไม้ตายของย่าเลย เผื่อใครลอง ต้องบอกก่อนว่า ลองไป ลองไปดูก่อนก็ได้นะคะ ลองไปฝึกด้วยเดโมก่อนก็ได้ ว่าลองฝึก เห็นเจอกราฟที่มัน ที่มันประมาณเนี้ย มีแรงขายดันเข้ามาปุ๊บ แท่งถัดไปนี่เป็นแรงซื้ออยู่ดีๆ แต่แบบแรงขายไส้คือไส้เทียนโผล่ตรงนี้แสดงว่าแรงขายเขาดัน เขาดันพยายามดันลงมาถูกไหมคะ จริงๆอ่ะแรงซื้อเขาจะดัน แต่ว่า ปรากฏว่าไม่ไม่ไม่ดันด้วย หรือไส้เทียนน้อยลงแล้วก็ไม่ดันด้วย แต่แรงขายเขากลับไปแตะราคาที่ตรงนี้เลย ไปดักไว้เลย เหมือนกันย่าจะใช้ขออนุญาตใช้มุกนี้อยู่บ่อยๆ ก็แล้วกันถ้าเกิดว่ามันเข้ามือ แต่แต่มันไม่เสมอไปอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือที่ที่ชอบเล่นก็คือ เหมือนกันในทางกลับกัน แรงซื้อ เขาเปิดราคาที่ใต้ ราคาปิด ก็มีแนวโน้มที่ประมาณแท่งสองแท่งเนี้ย ที่เขาจะกลับตัว แต่ย่าไม่ฟันธงว่าจะกลับตัวเป็นแบบขึ้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะ ขอแบบแค่ไม้ไม้หนึ่งสองไม้อะไรก็โอเคละวันนี้เทรดเทรดแบบใจเย็นมาก ใจเย็นมาก แต่บางไม้พอมันเข้ามือปุ๊บเราก็ใจร้อน อันเนี้ยเดี๋ยวขอขอทิ้งก่อน กราฟนี้ขอทิ้งอ่าอย่างกรณีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดสูง ถ้าเกิดสูงเนี่ยเตรียมลงได้เลยถูกไหมเตรียมลงได้เลย ลองไปฝึกกันดูนะคะ ไม่แนะนำให้ใช้เงินจริงก่อนสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ มือใหม่เหมือนกัน ก็เลยแนะนำกัน กัน กันพอเข้าใจ นะ แต่บอกเหตุผลไม่ได้ว่าเพราะอะไร แต่ว่ากรณีอย่างกรณีเนี้ย ถ้าเกิดเป็นเทรนลง มันไม่เหมือนกันนะเขาไม่ได้เปิดสูง ก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาเปิดสูงก็ลงได้เลย มั่นใจชัวร์ แต่ถ้าเกิดเป็นเทรนลงแล้วเขาเกิดอ่อนแรงตรงเนี้ย เราอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเข้า รอแท่งคอนเฟิร์มแท่งถัดไปก่อน คือเป็นเทรนลง ส่วนใหญ่ย่าจะเล่นตามเทรน รอจังหวะนี้แหละ หลายๆ วันที่ผ่านมาเนี่ยย่าก็เล่นจังหวะเนี้ยแต่มีบางวันที่ที่มันแพ้ไปเพราะว่าเราเราดื้อ เราอยากลองแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งบอกเลยว่า อย่าเสี่ยง ถ้าเกิดเป็นเงินจริง อย่าเสี่ยง นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องฝึกเดโมไปด้วย แต่ใช้กลยุทธ์เดียวกันคือห้าไม้ ไม้ละหนึ่งเหรียญคุยได้คุยได้ คุยได้เนี่ยหมายถึงว่า อเริ่มใจชื้นละ วันนี้ถือว่าได้กำไรอ่ะ โอเค ถ้าเป็นไปได้ย่ามองว่าอันนี้คือการขึ้น สัญญาณเนี้ยเหมือนโดจิ เขากำลังจะมา เขาจะดัน เออถ้าเกิดเข้าเมื่อกี้ย่าจะเข้าตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ละถ้าเกิดเข้านี่คือพลาดใช่ไหม ขอดูก่อนนะ ดีนะที่ทำไม่เข้าเห็นไหมคะ นี่คือประโยชน์ของการพูดไปด้วย พูดไปด้วยมันช่วยถ่วงเวลาสองก็คือเหมือน เอ๊ะไม่มั่นใจอะไรเงี้ย คือถ้าเกิดว่าจนถึงสามสิบตรงเนี้ย แล้วย่าเข้าตรงนี้นะดูว่ามันจะ ได้ มันจะผ่านหรือเปล่า แต่ย่ามองว่าแพ้แน่นอนถ้าเกิดเข้าบริเวณนี้ โดยอันนี้คือถ้าเกิดว่าภาษาเทรดที่ย่าเห็นเขาวิเคราะห์กันนะ เวลาคนเทรดแล้วเขาวิเคราะห์กันเนี่ย อันนี้คือดูจิหลอกนี่คือดูจิหลอก ก็ยังไม่กล้าเข้าอยู่ดี ขอคอนเฟิร์มให้มั่นใจ อันนี้กลับตัวแล้วหรอ เขาจะขึ้นแล้วหรอ เนี่ยไซเวตลอดเลย ออกจากไข่จะได้ทั้ง 5 ไม้หรือเปล่านะคะเออต้องบอกว่าจริงๆพอร์ตออกจากไข่ใช้บ้านไม้ละหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเงินจริงถูกไหมแต่ แต่ปกติไม่เคยพูดบรรยาย ที่บรรยายอ่ะเพราะว่า วันนี้ที่บรรยายเพราะว่า เดี๋ยวจะลองทำซับตะโกเสียเวลาเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ถ้าเกิดมาดูจนถึงตรงนี้เพื่อนๆถูกใจแบบไหน อยากให้พูดบรรยาย หรือว่าเป็นแบบสปีดยาวๆเลย แนะนำย่าหน่อยสินะคะย่าจะได้รู้ว่าแบบไหนถึงจะเหมาะ ถึงจะถึงจะเหมาะหรอถ้าเกิดโดนใจเราอะเราชอบพูดแต่เราขี้เกียจทำซับ แต่เขาไม่ทำอ่าเหมือน เหมือนเราเข้าใจพวกฝรั่งอะเวลาเราเราไปดูคลิปฝรั่งไงคะแล้วเราเรา ไม่มีซับให้เขาอะเอ้ยเขาไม่มีซับให้เราเราก็แบบมึนมนเอาเป็นว่า เอางี้ถามคำถามก่อนเลยก็คือ นี่คือรอรอกราฟอย่างเดียวนะคำถามก็คือ เพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากัน ระหว่างพูดบรรยาย เอาเฉพาะพอร์ตออกจากใครนะ ออกจาก ใครก็คือใช้เงินจริง ไอ้ตั้งไข่อะย่าบรรยายยาวอยู่ละไอ้ตั้งไข่เนี่ยบรรยายจนถึงวันที่31 พฤษภา แต่ว่าไอ้พอร์ตเงินจริง เนี่ย เพื่อนๆอยากจะให้ไม่ต้องเกรงใจเอาแบบตามความรู้สึก เพราะว่าย่าชอบทั้งสองอย่างเลย ชอบพูด แล้วก็พูดก็คือได้คุยกับตัวเองไปด้วยแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่า ไม่ต้องพูดเลยเร่งสปีดเลยคุย่าไม่เป็นไร ชอบแบบนั้นมากกว่าอ่ะแบบนั้นข้อดีของย่าก็คือเออไม่ต้องทำไม่ต้องพูดเยอะ แบบคือปิดเสียงมาจบจริงๆย่าก็พูดแต่แหละหลังไม่คือย่าคุยคนเดียวนะ แต่แค่ใส่สปีดแล้วก็ไม่ใส่เสียงตัวเองลงไป แล้วก็ปล่อย มันก็จะสั้นคลิปมันก็จะสั้นแต่มันจะสปีด ชอบแบบไหนระหว่างโผล่เสียงกับไม่โผล่เสียงฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะจะดีใจมากๆเลย คนสองคน ก็ ยัง ดีนะ ตอนนี้ไม่มีอันไหน แคนาดาหรอ ขอดู ไส้ แคนาดาหน่อยชโอ้ อันนี้เราไม่เล่นฟ๊บเราต้องมั่นใจในตัวเอง อันนี้เราก็ไม่กล้าเล่น ถึงแม้เราจะมองว่าเป็นเทรนลงก็ตาม เขากำลังจะลง จริง ถ้าไม่กล้าคือไม่กล้าค่ะ ทำอะไรมากไม่ได้ แล้วเกิดเข้าก็คือได้ถูกไหม แต่เมื่อกี้ที่ไม่กล้า เพราะว่ามันมันห่างมันยังไม่ยาวอ่ะถ้าเกิดยาวปุ๊บเราเข้าเลยเห็นปะเราไปฝึกตรงนี้ดูนะอันนี้คือที่เข้ามือย่าแล้วก็เลย มั่นใจอย่างเคสเนี้ย ถามว่าทำไมย่าไม่เข้าคือไม่ไม่ใช่ว่านึกจะเข้าก็เข้าเลยนะดูแนวโน้มเขาด้วย เทียบไม่เข้าเนี่ยบางทีก็ดูแนวโน้มถ้าสมมุติหางเทียนของแรงซื้อเนี่ย มันอยู่ มัน มันเยอะกว่า มันเปิด มันไปดักราคาตรงนี้ละย่ามองว่าแรงซื้อชนะแน่นอน อย่างอันเนี้ย แรงขายเขาไปดักราคาสูงกว่าแรงซื้อ แรงขายชนะแน่นอน ทีที่เจอมานะแต่ไม่ไม่ฟันธงว่าเสมอไปทุกครับ โอเค อันนี้เล่นหางเทียน เล่นไส้เทียนละกัน ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าตกลงเราจะตัดที่ไส้เทียนหรือว่าเนื้อเทียนดี เพื่อความชัวร์ของเราตีเส้นบนชีวิตจิตใจเลยนะเนี่ย อ่ะโอเค แรงซื้อไปละ ตรงเนี้ย เดี๋ยวยะจะเข้า เข้าได้ไหม สามสิบวิ ถ้าเกิดว่าเขาปิดเหนือนี้ อุ้ย อ่ะ เราต้องยึดตามหลัก ถ้าเกิดเขาปิดราคาที่มากกว่า แรงค่ะโอ้ยเกือบไป ถ้าเกิดแท่งถัดไปเนี่ยเขาสูงกว่า เขามากกว่าแรงขาย เราก็จะมีโอกาสที่จะดันเป็นแรงซื้อได้ แต่เมื่อกี้เราลังเลเพราะมันไม่เข้าแก็บของเรา อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรามองว่ามันดีนะ ถ้าเกิดเราได้ยึดนโยบายของเราเองว่าต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ เราถึงจะเข้ามีโอกาสมีโอกาสดีกว่า ไม่ได้บอกว่าชนะชัวแต่บอกว่ามีโอกาสที่จะ ที่จะ วินอะเออ วินมากกว่า ไม้สุดท้ายเนี่ย ค่อนข้างใจเย็น ใจเย็นกว่าทุกครั้งเพราะปกติใจร้อน ไม่เคยเอ่อ วิเลตวิเลตแค่ครั้งเดียวนะ ตอนเล่นเงินจริงก็คือวันแรก อ่ะ เดี๋ยวจะเข้า ขอแท่งคอนเฟิร์ม ถ้าสมมติ ถ้าสมมตินะ เป็นแรงซื้อชนะ เดี๋ยวย่าจะแตะ โอเค โอเค อ่ะ ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง แรงซื้อเข้ามาแรงเดี๋ยวนะ ตรงนี้เป็นแรงขาย รงนี้ย่ามองว่าเขากำลังจะขึ้นน่ะ ที่มองเพราะว่าแรงขาแรงซื้อต้านเยอะมากว้าวตรงนี้มีแรงซื้อเยอะมากผลักเข้าไป ถ้าเขาจะเขาจะลงจริง ๆ นะ ตอนนี้น่าจะเป็นเทรนลงเหรอ ถ้าเขาเบรกนะ ถ้าเขาเบรกเทรนลงมาเนี่ย ก็น่าจะยาว ๆ โอเค ชัวร์ละขอขึ้นไป อีกนิดนึงไม่ทัน จริงๆเข้าได้ตอนที่เล็กๆ ไม่เข้าไม่เข้า แต่มองว่าตอนนี้เบรกเทนละ อเค จะเป็นยังไง มาดูกัน เหตุผลที่เข้า เหตุผลที่เข้า ไม้สุดท้าย เรามาดูกันว่า จะมีโอกาสหรือเปล่า หรือเขาจะกลับตัว เอ้ย ลืมกำลังลง กำเทรนลง ไม้นี้น่าจะไม่รอดเคนลงแล้ว เข้าโซน เข้าโซนโอเข้าโซนแรง ซื้อที่แข็งแรงนี่ไม้นี้ไม่น่าจะรอดนะ ไม่น่าจะรอดละ แล้วคิดว่า แล้วก็ทำเบรกเทนอะ เรดเทนอืมไม้สุดท้ายไม่รอดไม่รอด รอแท่งคอนเฟิร์ม อืมว้าโอเคเบรกเทนรอแท่งคอนเฟิร์ม สรุปไม่ลังเลแพ้ เพราะ โซน แรงซื้อยังแข็งแรงอยู่ โซนแรงซื้อแนวรับอ่อเพราะแนวรับโซนแรงซื้อยังแข็งแรงอยู่เบ็กเพนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถือว่าโอเค ถือว่าได้อยู่ โอ้ เดี๋ยวนะแปบนึง สรุปคือวันนี้ อ่ะ อันนี้นะคะ สรุปผลประกอบการวันนี้ 5 ไม้ 1 2 3 4 5 ไม้ แล้วก็เอ้ย เราใจร้อนใช่ไหม โอเค ไม่เป็นไร เราใจร้อนเหรอ เมื่อกี้ อ่ะ ใจร้อนก็ได้แอบเฟลบอกเลยอ่ะ ไม่เฟลไม่แปลกละ เราแอบเฟลนิดหน่อยว่าจะทำวิน เลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หน่อย ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร อ่ะ โอเค เราแก้ไขไม้นี้ก่อนชึบอ่ะ ถึงนี้ โอเค คราวนี้ใครที่จะอยากจะดูอีกนะคะ เดี๋ยวย่าคงจะมีต่อเลย เดี๋ยวย่าจะต่อเลยตอนที่ไปพอร์ตตั้งไข่เนาะ กดติดตามช่องไว้นะคะ ใต้คลิปนะคะมีแจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย เดี๋ยวจะปล่อยคลิปต่อยาวๆทีเดียว2อันนะคะ วันนี้มีคลิปบรรยายอืมอ่าโอเค นะคะ อ่ะ เดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วกันฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากที่จะร่วมมามาเขาเรียกว่า เทรดด้วยกัน เออมาเทรดสำหรับผู้สนใจแล้ว ยังไม่มีต้นทุนเนี่ย สามารถเปิดพอร์ตได้ฟรี เพราะเขาจะมีเงินลงทุนให้เราเทรดฟรี เรื่อยๆรีเควสใหม่ก็ได้นะคะ ก็ไปดูได้ที่คลิปตั้งไข่พิมพ์คำว่า ตั้งไข่วักครูย่า ใน YouTube ก็ได้ก็จะเจอพอตตั้งไข่นะคะย่าจะทำจนถึงวันที่ 31พฤษภานะก็จะมีสีส้มเนี่ยเงินทุน10,000ให้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูพอร์ตนู้นกัน ส่วนใครจะลงเงินจริงก็สามารถกดฝากเงินได้เลยแล้วแต่ใครที่อยากจะแบบมาร่วมเทรดกับย่านะคะ ถ้าเกิดยังไม่ได้สมัครก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็คนที่สมัครอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมาพูดคุยกันได้ แล้วก็มาแชร์กันได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่าย่าอยู่แล้วก็ ยินดีรับฟังนะคะ แล้วก็อย่าถือสาที่เกิดว่าพูดอะไรที่มันแบบอะไรวะเนี่ยสับอะไรของแกอะไรเงี้ย เออ ก็ขออภัยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะ ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปย่าก็รับโดเนทโดยนะคะ เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ขอบคุณที่เป็นกำลังใจลาไปก่อนสำหรับพอทนี้เจอกันใหม่พอดถัดไปสวัสดีค่ะ